by my side oh she wanna be give me kiss by my side by my side oh ก่อนจะไปให้กอดสักครั้งแนบกาย by my side oh หัวใจที่มีมึงเต้นก็วนก็วาย by my side oh feeling เอาวันนี้จะเป็นก่อนสุดท้าย by my side oh ครอบครองเธอได้แค่ตัวแต่ไม่ได้หัวใจไม่เท่าไรอ๋อหัวใจที่มีเธอก็เอาไปจะเอาไปใช้เอาเธอไม่รู้ใช้ไปเท่าไร right now ชวนเอา เอาไปมันเท่าเป็นหัวใจ Oh baby oh เกิดอยู่ในความสงสัยว่าทุกวัน everyday ฉันทำมันไปเพื่อใครก็เธอคนนี้ไงคนที่ฉันว่าเขาอยู่ใน ใจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เลย Show me baby everyday เธอทำให้ฉันรู้สึกถึงเธอทุกที Call me baby everyday เธอทำ ฉันและเธอก็จากไปถึงฉันยังคงรู้สึกถึง wanna be by my side oh she wanna be give me kiss by my side by my side oh ก่อนจะไปให้กอดสักครั้ง บามาสายเอ feeling เอาวันนี้จะเป็นกองสุดท้ายมาสายเอา she wanna be give me kiss บามาสายบามาสาย๋อก่อนจะไปให้กอดสักครั้งแนบกายบามาสาย๋อหัวใจที่มีมันเต้นก็วนก็วายบามาสายเอา feeling เอาวันนี้จะเป็นกองสุดท้าย